วัสดีค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะ การเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะทำให้ผู้เดินทางนั้นได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการเดินทาง อย่างเช่น หากท่านจะเดินทางจากกรุงเทพนะคะ ไปยังเชียงใหม่ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ ใช้เวลาสูงถึง 9 ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่าท่านเดินทางโดยอากาศนั้นนะคะ โดยเดินทางกับเครื่องบินก็สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางเหลือแค่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ และที่สำคัญนะคะ การเดินทางทางอากาศยังมีความปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับการเดินทางประเภทอื่นค่ะ อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าท่านจะต้องการไปทำธุระ ที่อื่นที่ต้องการความปลอดภัย และทราบหรือไม่คะว่าอากาศยานหรือเครื่องบินที่เราใช้บริการนั้นมีความหมายว่าอย่างไร วันนี้มาฟังคำตอบกันค่ะ ในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำด้วยกันค่ะ เช่นคำว่า aeroplane airplane aircraft หากพิจารณาคำว่า aircraft นั้นนะคะ จะเห็นว่าเป็นการรวมกันของคำสองคำซึ่งก็คือคำว่า air หมายถึงอากาศ กับคำว่า craft หมายถึงยานหรือพาหนะ ซึ่งคำสองคำนี้นะคะ รวมกันก็จะหมายถึง ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลที่สามารถลอยตัวหรือเคลื่อนที่ได้ในบรรยากาศ โดยทำปฏิกิริยากับอากาศ ยกเว้นปฏิกิริยาที่กระทำต่อพื้นโลกค่ะ สำหรับความหมายของอากาศยาน ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2497 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ เว้นแต่วัตถุซึ่งยกเว้นไว้ในกฎกระทรวงสำหรับวัตถุซึ่งยกเว้นไว้ในกฎกระทรวงนั้นมีอะไรบ้าง มาติดตามได้ในบทเรียนถัดไปค่ะ